Thank you. แม่ไม้หรือลูกไม้ที่นิยมนำมาแสดงในการแสดงนาตามวยไทยนะครับ ส่วนใหญ่เราจะอ้างอิงจากทักษะการใช้อาวุธต่าง ๆนะครับ ไม่ว่าทักษะการใช้หมัดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับในการเรียนให้เป็นระบบยิ่งขึ้นนะครับ ในที่นี้เดี๋ยวนะทีมงานจะนำเสนอเรื่องของท่าในการใช้ที่นิยมการแสดงนะครับ ทั้งนั้นทั้งนี้นะทีมงานผู้จัดหรือผู้สอนควรที่จะคำนึงถึงตัวบุคคลนะครับว่ามีความสามารถในเชิงลักษณะไหน เช่น ความสามารถในการยืดหยุ่นตัวการสปริงข้อเท้าหรือการใช้ความสามารถทางด้านยิมนาสติกมาช่วยนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ผู้ทำการฝึกนะครับ ก็ควรที่จะมีพื้นฐานทาง แม่ไม้มวยไทยนะครับเพราะว่า1นึ่งท่าทางต่างๆยิ่งถ้าเรามีพื้นฐานทางแม่ไม้มวยไทยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมีความดูแล้วมันจะการแสดงจะกลมกลืนยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดซ้อมจะเกิดความชำนาญแอคชั่นต่างๆมันก็จะมีความที่จะดูเหมือนสมจริงสมจังยิ่งขึ้นนะครับทางนี้เราอาจจะนำเสนอในลักษณะของอแม่ไม้ลูกไม้ตามทักษะ หมัดเท้าเข่าศอกนะครับที่นิยม แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะประยุกต์ให้เป็นลักษณะของการ acting action มาเกี่ยวข้องนะครับ ำหรับนาตามวยไทยอีกชุดหนึ่งที่เด็กนะครับเวลาเล่นแล้วก็เกิดความสนุกสนาน จะเป็นลักษณะของการต่อตัวหรือการเหยียบเข่าหรือการเหยียบคู่ต่อสู้ขึ้นไปเพื่อ ออกอาวุธนะครับเช่นทั้งนั้นทั้งนี้เช่นการเหยียบเข่าขึ้นเตะนะครับเหยียบเข่าขึ้นทำการสอบหรือแม้กระทั่งเหยียบเข่าแล้วขึ้นไปทำการ ฤาษีบทยาเรื่องต่างๆ ซึ่งจะเป็นท่าลูกเล่นเยอะๆนะครับที่สำคัญที่สุดในคนที่เป็นฐานนะครับ คนที่เป็นฐานควรที่จะวางฐานให้อยู่แน่น ๆ ลักษณะแน่นๆนะครับในความมั่นคงนะครับ ในส่วนของอผู้คนที่จะขึ้นกระทำนะครับ ควรที่จะมีทักษะในการเหยียบนะโดยใช้ทักษะที่ในมุมกว้างนะครับ ในการขึ้นเหยียบเพื่อเพื่อจะให้จุดนะที่เหยียบนะ จะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งในการในการท่าต่างๆนะครับเอาจะพิจารณาแนกออกหลายอย่างนะครับดังต่อไปนี้ครับ